ชัมคุรุนามสัตะตามกะโรมิประสยะคุหยามนะตุพินะ ปูระวัมเวทาสวะทิตามะมะโลกนาทะตะปะตามตะโป tak pura wam lo kana ไม่เคยบอกความลับ ของใครต่อผู้อื่น เราเรียนรู้พระเวทด้วยตัว ตบะและไม่พูดปด ติมวลมนุษย์เอ่อ